หลังจากที่เราได้ introduction แนะนำบทเรียนในบทที่ 1 ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่เราจะต้องเรียนมีอะไรบ้าง เริ่มอันดับแรกเลยค่ะ ภาษาอังกฤษคืออะไร ภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติที่มนุษยชาติต้องใช้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละประเทศดังกล่าว เราก็ไม่ได้ต้องจำเป็นต้องพูดภาษาของเขา เพราะฉะนั้นเราต้องมีภาษาหนึ่ง ที่เป็นภาษากลางที่เราต้องใช้คือภาษาอังกฤษ แม้แต่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเองก็ตาม ก็ยังต้องใช้ภาษากลางคือภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ MOU ร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่ใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะ สรุปแล้ว ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องเรียนรู้ ซึ่งทุกคนเข้าใจว่ามีความกลัวภาษาอังกฤษนะคะ แต่ไม่เป็นไร โครงการของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น Easy English for Everyday Life Thank you.